ค่ะทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างโจทย์ของข้อสอบโอเน็ตนะคะ โจทย์มีอยู่ว่าในการให้คะแนนผลงานภาพวาดชิ้นหนึ่ง ซึ่งมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน และมีกรรมการ10คนผลปรากฏว่าคะแนนรวมของกรรมการทั้งหมด 10 คนเท่ากับ 71 คะแนน ถ้าตัดคะแนนของกรรมการที่ให้คะแนนน้อยที่สุดออกพบว่า คะแนนเฉลี่ยของกรรมการ9คนที่เหลือ เท่ากับ 7.5 คะแนน คะแนนที่ถูกตัดออกไปคือคะแนนเท่าใด แล้วก็มีวิธีคิดอยู่สองวิธีนะคะ ที่นำเสนอในครั้งนี้ วิธีคิดวิธีที่หนึ่งก็คือนำคะแนนรวมของกรรมการทั้งหมดสิบคน ซึ่งได้เท่ากับเเจ็ดสิบอ็ดคะแนน แล้วก็โจทย์บอกว่าคะแนนเฉลี่ยของกรรมการเก้าคนที่เหลือคือเจจ็ดดุห้าคะแนน นั่นก็หมายถึง พอคะแนนนำคะแนนของกรรมการ9คนมาเฉลี่ยแล้ว ก็ให้เป็นกรรมการให้คนละ 7.5 คะแนน เป็นคะแนนเฉลี่ยนะคะ ทีนี้เราลองมารวมคะแนนเฉลี่ย 9 คนนะคะของกรรมการที่เหลือ ก็โดยการเอา 7.5คูณ9แล้วได้ 67.5 เป็นคะแนนของกรรมการ 9 คนที่รวมกันอยู่นะคะ ดังนั้นเราจะหาคะแนนกรรมการที่ถูกตัดออกไปก็ได้โดยการ เอาคะแนนที่ถูกตัดออกไปก็คือ 71 ลบ 67.5 ก็เหลือ 3.5 คะแนน 3.5 คะแนนก็คือเป็นคำตอบของคะแนนที่ถูกตัดออกไปค่ะค่ะสำหรับวิธีคิดที่ 2 นะคะ เราใช้การสร้างสมการช่วยค่ะ จากคะแนนรวมของกรรมการทั้งหมด 10 คนเท่ากับ 71 คะแนน และกำหนดให้คะแนนที่ถูกตัดออกไปเป็น A เหลือคะแนนของกรรมการ9คนเท่ากับ71ลบ A แต่คะแนนกรรมการ 9 คนมีค่าเฉลี่ยเป็น 7.5 คะแนน นั่นคือ 71ลบ a หารด้วย9เท่ากับ 7.5 และคำนวณหาค่า a ได้ 3.5 นั่นก็คือคะแนนที่ถูกตัดออกไปเป็น 3.5 คะแนนนั่นเองค่ะ ค่ะ จากโจทย์ข้อสอบโอเน็ตอีกข้อหนึ่งนะคะ โจทย์ให้มาว่าคะแนนข้อสอบวิชาภาษาไทยของนักเรียน 2 ห้องเป็นดังนี้ คะแนนของนักเรียนในห้อง A มี17 19 12 13 15 และ 13 ทีนี้โจทย์ให้ A มาหนึ่งตัว เป็นคะแนนของนักเรียนซึ่งไม่ทราบจำนวนหรือค่าเท่าไหร่นะคะอีกห้องหนึ่งคือคะแนนนักเรียนห้อง B คือ11 16 13 20 18 และก็ 14 แล้วก็มีสัญลักษณ์คือ B เป็นคะแนนของนักเรียนคนหนึ่ง ซึ่งยังไม่ทราบว่าเป็นเท่าไหร่ โจทย์ถามว่า ถ้าคะแนนของนักเรียนทั้งสองห้องมีฐานนิยมเท่ากัน และมีมัธยฐานเท่ากันแล้ว A บวก B เท่ากับข้อใดนะคะ เรามีวิธีคิดดังนี้ค่ะ ให้เรียงลำดับคะแนนจากน้อยไปมาก เพราะว่า มีคำพูดว่ามีมัธยฐานด้วยนะคะ เช่นห้อง A เราก็มาเรียงคะแนนใหม่เป็น12 สิบสามสิบสามสิบห้าสิบเจ็ดสิบเก้าแต่ A เรายังไม่ทราบว่ามีค่าเท่าใดนะคะ เราก็ยังไม่นำมาเรียงเพราะไม่รู้ว่าจะไว้ตำแหน่งไหน ส่วนห้อง B ก็เช่นกันค่ะ มีเอาคะแนนมาเรียงไว้เป็น 11 13 14 16 18 และ20แล้วก็ส่วนสัญลักษณ์ B นั้นไม่ทราบว่ามีค่าเท่าใดก็จึงยังไม่นำมาวางไว้นะคะ ถ้าห้อง A มีฐานนิยมหนึ่งค่าแน่นอนแล้วก็คือ 13 นะคะเท่าที่เราเห็นว่าจะมีเลข 13 ซ้ำกันอยู่ และมีได้อีกหนึ่งค่า ถ้าหากว่า A ไปซ้ำกับตัวอื่นที่ไม่ใช่ 13 ค่ะ ส่วนคะแนนของห้อง B ที่ให้มาในโจทย์ไม่ซ้ำกันเลยนะคะ ดังนั้นจะมีฐานนิยมได้สูงสุดเพียงแค่หนึ่งค่า กรณีที่ b ไปซ้ำกับตัวใดตัวหนึ่งใน 6 ตัวที่โจทย์ระบุนี้นะคะ ที่โจทย์ระบุว่าฐานนิยมของห้อง A กับห้อง B นั้นเท่ากัน ดังนั้นฐานนิยมห้อง B ไม่สามารถเป็น 11 14 16 18 หรือ 20 ได้ เนื่องจากในห้อง A ไม่มีคนที่ได้คะแนนดังกล่าวเลย ดังนั้นทางเดียวที่เป็นไปได้คือ ฐานนิยมของห้อง B เป็น 13 จะได้ B เท่ากับ 13 ดังภาพค่ะ ซึ่งจะทำให้มัธยฐานของห้อง B เป็น 14 เพราะจำนวนข้อมูลนั้นเป็นจำนวนคี่ และก็ 14 อยู่ตรงกลางค่ะ โจทย์ยังระบุให้มี มัธยฐานของทั้งสองห้องเท่ากันอีก ดังนั้นคะแนนที่อยู่ตรงกลางของห้อง A จึงเท่ากับ 14 เพราะ จำนวนชุดข้อมูลเป็นเลขคี่ ดังภาพนะคะจึงได้ a เท่ากับ 14 แต่โจทย์ถามว่า a บวก b ได้เท่ากับเท่าไหร่ ก็สามารถหาได้โดยการเอา 13นะคะนำ13 มาบวกกับ 14 ได้ 27 27 จึงเป็นคำตอบในข้อนี้ค่ะ